ให้ลองขยับและจัดท่าทางที่เราต้องการ เป็นท่ายืนธรรมดานะครับ ต่อไปก็จะเป็นการทำแอนิเมชันให้ตัวละครขยับ ให้เราขยายทำลายขึ้นมาดูครับ อยู่ด้านล่าง ให้เรากำหนดไทม์ไลน์ครับกำหนดจุดสิ้นสุดที่ 24 เฟรมเราต้องการให้ขยับนิดเดียวนะครับ นี่เป็นการทดสอบ กดเลือกนะครับที่ปุ่ม Automatic Key ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมอัตโนมัติ แล้วก็ทำการขยับตามต้องการ เราอาจจะปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการทำงานนะครับ เช่น อาจจะเพิ่มหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งเพิ่มเป็นมุมมองด้านข้างนะครับ จะได้มองพร้อม ๆกัน อันนี้ก็เป็นมุมมองด้านหน้ามุมมองด้านข้าง แล้วก็อาจจะเพิ่มหน้าต่างของโดบชีตอีกสักตัวหนึ่งเอาไว้ดูลักษณะของการขยับนะครับ ตรงนี้ก็สามารถขยับได้ตามต้องการเราก็จะลอง จำลองท่าเดินนะครับ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100%นักนะครับเพราะว่าเราใช้กระดูกไม่มาก จากเฟรม0อาจจะขยับไปอีกสักนิดนึงเฟรมที่5เฟรมที่10 ก็ได้นะครับ แล้วก็ลองขยับดู อาจจะทดสอบลองเล่นดูสักนิดนึงนะครับ แล้วก็ทำเพิ่มอีก ครับเมื่อเราทำแอนิเมชันแล้วก็ทดลองขยับปรับได้มากมายนะครับ วิธีการปรับปรับได้เยอะมาก ตามที่เราพอใจ จากนั้นก็จะกลับไปที่ การปรับมุมกล้องนะครับ แล้วให้ทดลองเรนเดอร์ดูการเรนเดอร์นะครับ ก็แนะนำให้ลองเรนเดอร์เป็นแอนิเมชันเลย ให้ไปที่ Render แล้วก็เลือกนะครับบริเวณที่เราต้องการจะให้ไฟล์เซฟไป เลือกชนิดของไฟล์ครับ ผมจะเลือกเป็น h264 แล้วก็คลิกที่ Animation โปรแกรมก็จะทำการ Render งานนะครับ รอสักครู่ การเรนเดอร์จะใช้เวลาไม่นานเพราะเราใช้แอนิเมชันแค่ 24เฟรมหากถ้าแอนิเมชันหรือรายละเอียดของงานมีมากกว่านี้ก็จะใช้เวลานานนะครับ เมื่อเสร็จแล้ว ทดสอบนะครับการขยับของตัวละครได้ครับ ทดสอบเปิดไฟล์ที่เรนเดอร์เสร็จแล้วจะพบว่าจะมีแอนิเมชันตัวละครกำลังขยับในท่าเดินอยู่ครับ